อนต์เป็นกลุ่มของตัวอักษรที่พิมพ์ หรือแสดงผลได้ตามที่กำหนดแบบและขนาด ซึ่งในปัจจุบัน ตัวอักษรหรือฟอนต์มีให้เลือกในรูปแบบที่หลากหลาย ที่แสดงถึงอัตลักษณ์และสื่อความหมายให้สอดคล้องกับงานออกแบบนั่นเอง ซึ่งการเลือกใช้และการจัดวางตัวอักษรหรือฟอนต์ในงานอินโฟกราฟิก ให้สวยงามและอ่านง่ายนั้น เป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้งานอินโฟกราฟิกออกมาสวยงาม เสริมความน่าสนใจและดึงดูดสายตาผู้ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถสื่อความได้อย่างชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกใช้ฟอนต์และการจัดวางตัวอักษรฟอนต์ง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ 1. ให้พื้นที่ตัวอักษร การให้พื้นที่กับตัวอักษร หรือการจัดระยะช่องไฟของตัวอักษร ก็มีความสำคัญมากในงานออกแบบ ควรมีช่องว่างระหว่างตัวอักษรที่พอเหมาะ ไม่ติดกันแบบอัดแน่น หรือห่างกันเกินไป ควรคำนึงถึงปริมาตรที่มีความสมดุลโดยประมาณในระหว่างตัวอักษร หรือเรียกว่าปริมาตรความสมดุลทางสายตานั่นเองค่ะ และมีระยะช่องไฟระหว่างคำ ซึ่งต้องคำนึงมากในงานที่เป็นภาษาอังกฤษ อาจจะเว้นประมาณหนึ่งตัวอักษรปกติ หรือใช้หลักปริมาตรความสมดุลทางสายตา เช่นเดียวกันกับการกำหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษรค่ะ รวมถึงการจัดวางตำแหน่งตัวอักษรกับพื้นที่ว่างและองค์ประกอบต่างๆ ต้องมีความสมดุล เหมาะสม สวยงาม เพราะจะทำให้งานอินโฟกราฟิกนั้นอ่านได้ง่ายขึ้น สบายตา ชัดเจน และไม่รู้สึกปวดตาหรืออึดอัดเกินไปค่ะ 2. เว้นบรรทัดให้พอเหมาะ การเว้นบรรทัดให้พอเหมาะพอดี เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้งานนั้นอ่านง่าย ดูสวยงาม ดังนั้น การเว้นบรรทัดช่วงบนและช่วงล่างของบรรทัด ไม่ควรชิดหรือห่างกันจนเกินไปเพราะการเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด มีผลต่อการอ่านมาก ถ้าเว้นระยะบรรทัดมากเกินไป คนอ่านจะต้องกวาดสายตาให้มากขึ้น อาการปวดตาจะตามมาทีหลังอย่างเร่งไม่ได้ค่ะ ปกติแล้วเราจะใช้ระยะห่าง0-3พอยต์เมื่อจัดวางบนบรรทัดแล้วต้องไม่ทับซ้อนกัน เป็นหลักการเว้นบรรทัดให้พอเหมาะค่ะ 3. สัดส่วนขนาดตัวอักษรต้องไม่ผิดเพี้ยน การปรับย่อหรือเพิ่มสัดส่วนขนาดตัวอักษร ต้องไม่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวสัดส่วนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการบีบอัดตัวอักษรให้สูง หรือกว้างจนผิดสัดส่วน เพราะจะทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ และทำให้งานอินโฟกราฟิกนั้นดูไม่เป็นมืออาชีพ ดังนั้นไม่ว่าจะปรับย่อหรือเพิ่มขนาดของตัวอักษร สัดส่วนนั้นจะต้องได้สัดส่วนเดิมเสมอค่ะ 4. เลือกใช้สีตัวอักษรให้เหมาะสม การเลือกใช้สีตัวอักษรนั้น ต้องเลือกใช้คู่สีที่เหมาะสมระหว่างตัวอักษรกับพื้นหลัง เพราะจะทำให้สามารถมองเห็นและง่ายต่อการอ่าน โดยมีหลักการเลือกใช้สีตัวอักษรง่าย ๆ คือ เลือกสีตัวอักษรให้ตัดกับพื้นหลัง หากเลือกใช้พื้นหลังโทนอ่อน ตัวอักษรก็ควรเป็นสีเข้ม หรือหากเลือกใช้พื้นหลังโทนสีเข้ม ตัวอักษรก็ควรเป็นสีอ่อน และควรหลีกเลี่ยงการจับคู่สีข้อความกับพื้นหลังที่ตัดกันหรือกลืนกันจนเกินไป เช่น แดงกับเขียว น้ำเงินกับแดง น้ำเงินกับเขียว เพราะจะทำให้อ่านยากและปวดสายตาค่ะ ซึ่งหลักการนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการใส่ข้อความลงบนรูปภาพด้วยเช่นกัน แต่การใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังนั้น ควรระวังเรื่องการทำให้อ่านตัวอักษรยาก เพราะภาพส่วนใหญ่แล้ว มักมีรายละเอียดหรือมีลวดลายมาก ฉะนั้น ควรทำการลดหรือเพิ่มความเข้มของภาพ เพื่อให้ตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น หรืออาจใช้การใส่พื้นหลังโปร่งใส ให้กับข้อความหรือตัวอักษร ก่อนวางลงบนรูปภาพนั้น เพื่อช่วยให้ข้อความนั้น อ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ แต่ในขณะเดียวกัน การใช้สีตัวอักษร ก็จะต้องดูกลมกลืนกับความเหมาะสมกับองค์ประกอบอื่นด้วยเช่นกัน และอีกประการหนึ่ง คือสีจะบ่งบอกถึงโทนอารมณ์ของงานออกแบบนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้น ควรคำนึงให้ดีว่า จะให้งานออกแบบของเรานั้น เป็นไปในโทนไหน ทิศทางใด จึงต้องเลือกสีของตัวอักษร ให้เหมาะสมกับงานอินโฟกราฟิกนั้นด้วยค่ะ 5. การจัดการตัวอักษรที่ล้นบรรทัด การจัดข้อความในงานอินโฟกราฟิกนั้น ต้องระมัดระวังในเนื้อหาที่มีความยาวกับพื้นที่ที่จัดวาง โดยมีแนวทางในการจัดวางดังนี้ 1. หากมีเนื้อหาที่เป็นส่วนเกิน ให้นำประโยคนั้นไปไว้บนบรรทัดเดียวกัน เพราะจะทำให้เนื้อหาดูสวยงาม น่าอ่านยิ่งขึ้น และประโยคนั้นจะได้ไม่ขาดหายด้วย 2. หากมีข้อความล้นบรรทัดเกินนิดหน่อย ให้เรียบเรียงคำให้กระชับขึ้น เพื่อให้พอดีกับบรรทัดนั้นค่ะ 6. ไม่ใช้ตัวอักษรหลายตระกูลหรือหลายรูปแบบ ในหนึ่งชิ้นงานอินโฟกราฟิกนั้น ควรจะมีตัวอักษรไม่เกิน 3ตระกูลหรือ 3 รูปแบบ และควรมีความสม่ำเสมอในการใช้ตัวอักษร โดยใช้รูปแบบหรือตระกูลเดียวกันจนจบประโยค รือจบเนื้อหาในแต่ละส่วนจะดีกว่าค่ะ ไม่เช่นนั้นจะทำให้กลายเป็นงานที่อ่านยาก สื่อสารไม่ชัดเจน และดูรกเกินไป แต่อย่างไรก็ดี ในการผสานฟอนต์หลายรูปแบบนั้น เรามักจะใช้ในกรณีที่เพิ่มลูกเล่นให้งานน่าสนใจ และเน้นในบางจุดสำคัญ เช่น การใช้ฟอนต์ที่มีความโดดเด่นสูง หรือสื่อความหมายในงานของเรามากที่สุด นำไปใช้ในส่วนของหัวเรื่องหรือหัวข้อ แต่สำหรับในส่วนของเนื้อหาหรือเนื้อความนั้น ก็อาจจะใช้ฟอนต์อีกรูปแบบหนึ่งที่อ่านง่ายเป็นต้นค่ะ 7. เลือกตัวอักษรให้เข้ากับงานและเนื้อความ ตัวอักษรแต่ละแบบ จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไป นั่นหมายความว่ามันจะให้อารมณ์ที่ต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเลือกตัวอักษรให้เหมาะสมกับงานเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่นักออกแบบต้องใส่ใจให้มากที่สุด เพราะจะทำให้เห็นคอนเซปต์ แนวคิด หรืออารมณ์ที่ต้องการสื่อออกไป ซึ่งบางฟอนต์อาจจะให้ความรู้สึกเป็นทางการ บางฟอนต์ให้ความรู้สึกสนุกสนาน หรือบางฟอนต์อาจจะให้ความรู้สึกที่น่ากลัวเป็นต้นค่ะ ซึ่งการเลือกใช้ฟอนต์ ก็จะดูจากวัตถุประสงค์ของชิ้นงานนั้นเป็นหลักค่ะ เช่น หากเราต้องการงานที่เป็นพิธีการ หรือรูปแบบการทำรายงาน ก็จะอาจเลือกใช้ฟอนต์ที่เป็นทางการค่ะ 8. หลีกเลี่ยงการใช้เอฟเฟกกับตัวอักษร พยายามหลีกเลี่ยงหรืออย่าใช้เอฟเฟกตามโปรแกรมต่างๆ กับตัวอักษร เพราะจะทำให้งานนั้นดูเชย ไม่ทันสมัย ให้ใช้เป็นการเล่นแสงเงาหรือเน้นเป็นตัวหนาหรือใช้โทนสีให้กับตัวอักษรแทนดีกว่าค่ะ 9. เลือกตัวอักษรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนำเสนองานอินโฟกราฟิกนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะ ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าฟอนต์แต่ละรูปแบบนั้นจะมีคาแรคเตอร์ประจำตัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องจับคู่คาแรคเตอร์ให้เข้ากับวัย และความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนำเสนองานออกไปค่ะ เช่น ฟอนต์ลายมือ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กไปจนถึงวัยรุ่น ซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันจะไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกตัวอักษรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ เพื่อให้งานอินโฟกราฟิกของเรานั้นน่าสนใจ และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีค่ะ 10. เรียงลำดับความสำคัญของข้อความด้วยขนาด การแบ่งสัดส่วนและจัดลำดับความสำคัญของเนื้อความเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง สามารถทำได้ด้วยการแบ่งตามขนาดของตัวอักษร หากเป็นหัวเรื่องหรือไทเทลจะใช้ขนาดใหญ่ หัวเรื่องรองหรือซับไทเทลให้ใช้ขนาดใหญ่รองลงมา ส่วนเนื้อความนั้นก็อาจจะใช้ขนาดเล็กที่สุดก็ได้ค่ะ เช่น ถ้าจะพาดหัวอะไรสักอย่างหนึ่ง ลองนึกดูว่ามันจะมีคำที่ต้องเน้นและไม่เน้น ถ้าขนาดเท่ากันหมดหรือหนาเท่ากันหมด จะไม่มีจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจในจุดเน้นนั้น ดังนั้นควรปรับตัวอักษรให้มีขนาดที่ต่างกัน ซึ่งอาจจะต่างกันในเรื่องของขนาด แล้วก็ความหนาของตัวอักษรค่ะ การเรียงลำดับด้วยขนาดแบบนี้ นอกจากจะช่วยจัดลำดับความสำคัญของข้อความได้แล้ว ยังช่วยให้งานเป็นสัดเป็นส่วน และดูเรียบร้อยอีกด้วยค่ะ